ตามที่ฉันมันใจ ที่ฉันชอบเธอไม่ได้เพราะบางเิก็แรปเปอร์ธรรมดาที่ไม่ได้โด่งดังแต่เพลงนี้ฉันตั้งใจให้เธอฟังอเธอฟังฟังฟังขอให้เธอจำจำจำจำที่เราสองคนนั้นพบ กันมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ที่ฉันชอบเธอมันไม่ได้บังเอิญอ่ะแล้วเธอจะชอบฉันไหม ฉันแลบเปิดธรรมดาที่มือกว่าจะไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเธออยู่กับ ฉันเธอจะเป็นคนพิเศษ และฉันจะทำให้เธอเป็นคนวิเศษถ้าเธอมาเป็นแฟนฉัน ฉันได้พบกับเธอ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันนั้นมั่นใจที่ฉันชอบเธอไม่ได้เพราะบางเอิญมันอาจเป็นเพราะความบังเอิญที่ทำให้ฉันได้พบกับเธอ